เป็นช่วงที่หน้าตัวเองเนี่ยแย่ที่สุดในชีวิตเลยเนี่ยหน้าเหมือนกระมังเลย คือวอร์เนี่ย ก็อยากรู้เหมือนกัน เพราะว่านี่เป็นคนที่หน้าใสมากคือหน้าแบบเหมือน เหมือนเหมือนก้นเด็กเลยพวกเอ่อน้ำตาลอ่ะ มันจะทำให้ผิวของเธอเสีย แล้วก็มีนิ้วรอย เพชรดูแลผมยังไงทำไมถึงแบบไม่ได้ดูแห้งเสียขนาดนั้นเลยไปนั่งในเครื่องอบใดๆ วัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรกับแหวนอีกแล้วนะคะ ในช่องเพชรแซ่รู้สึกว่าช่วงนี้นะคะ เราจะค่อนข้างหายไปจาก YouTube โดยเฉพาะพี่แหวน ก็กลับมาเป็นครูอาสาที่บุญทุนกันสู่แล้วนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาที่เปิดเทอมเนาะ จะยุ่งยุ่งนิดหน่อยค่ะพี่แหวนก็ยังไม่ได้หายจาก YouTube ไปเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยคุณแหวน เรารู้เลยตัวเอง ยังไงนะคะ ใช่แล้วจริงๆ เรื่องเนี้ยเวลาเราตั้ง Q&A มาใน Instagram เนี่ย ก็จะมีคนถามมาอยู่เรื่อยๆ เลยเนาะเมื่อก่อนเนี่ย ตอนที่วออยู่ที่จีนอยู่บ้านเนี่ย ตอนนั้นก็คือหน้ากลม หน้าเหมือนกระมังเลย ใช่ แล้วก็พอกลับไทยมา ก็สวยขึ้นใช่ไหมนี่ถูกไหมคนก็ถามมาตลอดว่าพี่เพชรไปทำอะไรมาผ่านมีดหมออะไรมา รวมถึงทำสีผมด้วยใช่ไหมทำบ่อยแล้วดูแลผมยังไง วันนี้ก็จะมาพูดให้ฟัง ส่วนของแหวนเนี่ยนะคะ อันนี้เพชรก็เห็นเองว่าแหวนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหน้าใสอ่าหน้าเด็กใช่ไหมนี่รู้สึกไหมว่าตัวเองหน้าเด็ก คือมีคนถามว่า เรียนจบมอต้นหรือยังอะ เออใช่ ตอนที่ไปอยู่บ้านหนีเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่หน้าตัวเองเนี่ย แย่ที่สุดในชีวิตเลยนี่นี่จำได้ไหมคือตอนนั้นน่ะบอกก็ไม่ได้เอาสกินแคร์ไปบอกก็ไม่ได้ใช้สกินแคร์ตลอด6-7เดือนนั้นเลย แล้วแถมทุกกลางคืนทุกดึกแหวนนะคะก็เป็นคนชวนเพชรออกไปกินเต้าหู้เหม็นเอาไปกินเดี๋ยวบันเร้าจริงเหรอคือบอกเป็นคนที่ชวนเธอออกไปทุกครั้งเลยเหรอใช่ ไม่ทุกคนเพจเองเพจเป็นคนชวนแหวนเอาไปเองแล้วคือตอนนั้นกินเก่งมากตอนอยู่จีนอะกินทุกสี่ห้าทุ่มยังออกไปซื้อเต้าหู้เหม็นอยู่เลยตอนนั้นอะจะกินแค่ก็ไม่ได้ใช้กินก็กินเยอะใช่ไหมคะคือหน้าก็แบบว่าแก้มใหญ่มากผิวแห้งมากแบบเป็นขุยลอกออกมา แล้วก็กระก็ชัดมาก แล้วก็รู้สึกตอนนั้นคือหน้าตัวเองไม่ไหวมากทุกคน บอกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วพอกลับไทยมาฉันต้องดูแลตัวเอง จะต้องขุนตัวเองใหม่ ก็เลยเริ่มรักษาตัวเองเริ่มจากเรื่องของหน้าแห้งก่อน เพราะว่าหน้าแห้งเนี่ยนะคะ ทุกคนมันจะเป็นตัวการสำคัญ ทำให้ริ้วรอยเนี่ย มันมาเร็ว แล้วเธอใช้สกินแคร์อะไรบ้างล่ะวินี่มันเยอะมากเลยนะ คือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสกินแคร์อันนี้นะอาจจะต้องทำคลิปแยกเป็นอีกอันนึงแล้วเพราะว่าหมวกแบบมีเยอะแล้วก็แบบว่าใช้สลับสลับกันไป แล้วก็รู้สึกว่าตัวไหนใช้ทำอะไรบ้างขอไปหาข้อมูลให้มันแน่นๆแล้วมาทำเป็นคลิปอีกคลิปนึงเลยดีกว่า แต่หลักๆ เลยก็คือ จัดการเรื่องหน้าแห้งก่อน หลังจากนั้นก็คือพยายามแบบใช้สกินแคร์ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะสกินแคร์ภาษาจีนภาษาจีนว่าอะไรนะคะ พี่แหวนสกินแคร์นะคะ ภาษาจีนคือหูฟู่ผินหูฟู่ผินใช่ค่ะ แล้วนี่ล่ะ คือวอเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน เพราะว่านี่เป็นคนที่หน้าใสามาก คือหน้าแบบเหมือนเหมือนเหมือนก้นเด็กเลย รู้จักก้นไหม ไม่รู้จักเลยนะ ก้นก็คือพี่กูบ้า บอกกำลังชมหนี่อยู่นะ บอกว่าหนี่อ่ะผิวใสเหมือนก้นเด็กอ่ะแบบจิ้วเซียงหายจืดแต่พี่กูอ่ะเข้าใจละเข้าใจละก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะโอไม่ค่อยใช้เครื่องสำอางเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เรารู้สึกว่าสวยเป็นธรรมชาติก็ได้นะ แล้วเธอคิดว่าฉันสวยไม่เป็นธรรมชาติเหรอใช่ค่ะ แล้วปกติถ้าเราออกจากข้างนอกแล้วก็จะทาเครีมกันแดดนะคะ ถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดมันจะ ทำให้เออเรามีอะไร นี่เำ่าอะไร ช่วยปันมา เออใช่ค่ะ กระ ช่วยปันมาสัจจจคือกระ ก็คือหนีไม่ค่อยได้ใช้เครื่องสำอางใช่ไหมแล้วก็พยายามใช้ฝังชา้ฟวงทุกครั้งที่ออกจากบ้าน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ดูเลยตัวเองนะคะ จากข้างในค่ะ เราเห็นเรื่องนี้สำคัญกว่าค่ะอ่ะ แล้วหนีทำอะไรบ้าง หนีกินอะไรบ้างที่ดูแลจากข้างใน คือเราจะพยายามดื่มน้ำให้เยอะๆ แล้วก็ไม่กินของแบบเย็นมาก เช่น น้ำแข็ง เรากินน้อยมากเลยนะคะ แล้วก็พักผ่อนให้ อย่างน้อยก็ต้อง 6 นาที ไม่ใช่6นาทีนะคะหกนาทีนี่นะหกนาทีไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องนอนให้เต็ม 6 ชั่วโมงนะคะ ใช่ ก็คือเหมือนแบบถ้านอนน้อย แบบนอนไม่พอผิวหน้าก็จะโทรมโดยเฉพาะเรื่องของใต้ตาอะไรแบบเนี้ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นพอชอบกินผลไม้กันปะ เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ที่เป็นเป็นร้านผลไม้ที่ให้เราตักผลไม้เลยอะอ๋อสวยกัวเราใช่ไหมอ่าใช่สวยกัวเราคือมีทุกโรงอาหารเลยอะแล้วแบบบอกคิดว่าคนจีนน่าจะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้แล้วก็น่าจะทำให้แบบผิวดีใช่ไหมผลไม้มีวิตามินใช่ไหมมีวิตามินเยอะเนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะเออเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกินหวานด้วยค่ะ ก็คือเรากินชานมไข่มุก น้อยมากเลยนะคะหนีพูดอย่างนี้ทำให้บอรู้สึกผิดเลยนะ เพราะบอกินทุกวันเลยอะเธอนะต้องระวังนิดหน่อยนะ เพราะว่าพวกเอ่อน้ำตาลอะมันจะทำให้ผิวของเธอเสีย แล้วก็มีนิ้วรอย แล้วก็มีสิวด้วยค่ะ จริงอะใช่แต่เรื่องสิวนี่จริงมาก เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเคยแบบ ไม่ค่อยดูแลตัวเองอะกินชานมไข่มุกแบบว่า บ่อยมากจนแบบว่าสิวมา คิดว่าอันนี้ก็น่าจะจริงเหมือนกันกับพวกน้ำตาลอะไรเงี้ย มีพูดถึงเรื่องวิตามินเนาะ วิตามินภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะเวยทามิง เวยทามินเออบอกไม่ได้ใช้ภาษาจีนนานนะนี่แล้วอย่างเงี้ย ที่จีนอะกินหรือว่าดื่มวิตามินกันไหมเพราะว่าอย่างคนไทยเนี่ยเขาแบบกินคอลลาเจนกันอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้คนจีนบางคนก็ชอบกินนะเออที่หนีเคยแนะนำอะที่เป็นกล่องสีชมพูอะชื่ออะไรอะทาแม่ใช่ไหมที่หวดไปซื้อจากเถาเป่าหนีกินอยู่เหรอใช่ค่ะหนีกินเป็นตัวไหนตัวที่เป็นสตรอเบอรี่ปะสีชมพูโไปเอามานะ มาแล้วอันนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ชาแม่ไอ้ของไทยเลยว่าใช่ มาจากเมืองไทยจ้ะคือหนิงได้นำมาไปหาซื้อที่ท็อปหรอกินอันนี้แล้วอะทำให้ผิวของเราได้กินน้ำอะเรียกว่าอะไรอิ่มน้ำเหรอ ผิวได้กินน้ำคือผิวอิ่มน้ำจริง ๆ คนจีนอะเออกินโคลลาเจนเนาะคนกินเยอะนะ คนกินเยอะแล้วก็มีหลายแบรนด์เลยอะอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ บอกก็แนะนำอะไปให้เพื่อนที่หอกินอะเขาก็ไปซื้อเลยแต่ว่ามันดีใช่ไหมมันเลิศเนาะเหลือเหลือแค่สามอันละ ต้องซื้อใหม่ละประมาณ 150 ml อ่ะไหนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวรสชาตินะคะพี่แหวนเหมือนกินเครื่องลืม อันนี้กินแล้วอะมันไม่เหมือนเรากินยา เหมือนกินน้ำผลไม้ธรรมชาติเลยนะคะ ก็ตัวนี้ที่แบบเพชรแนะนำให้แหวนกินใช่ไหม เขาก็จะเป็นตัวคอลลาเจน10,000 มิลลิกรัมนะคะ มีวิตามิน C and E สูง แล้วก็มี G บัคทอนด้วยนะคะ แล้วเพชรก็เพิ่งรู้ว่าชาเม่คอลลาเจน10,000 มิลลิกรัมตัวนี้นะคะ ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากวัดสัน3ปีซ้อนด้วยนะ มีหน้าทำไมบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนเนี่ยแนะนำตอบกันมากเลย ภูมิใจในของไทยมากเลยค่ะณจุดนี้ล่าสุดก็ไปถึงจีนแล้วเนี่ย พวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อ่ะมันจะทำให้ผิวของเราอ่ะเหมือนแบบ อิ่มน้ำเนาะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเนาะมันก็แบบไม่ต้องหาซื้อที่ไหนไกลเลยอ่ะแค่กินอันนี้ชาเม่ก็พอแล้วนะคะนี่พออยากกินเลยอ่ะเห็นหี่ กินอ่ะอยากกินสิอร่อยจริงๆอ่ะโอ้กินอยู่ไม่ได้ ถ้าใครนะคะที่อยู่เมืองจีนอ่ะอยากกิน ชาเม่นะคะ ไปหาซื้อได้ในแถาเป่าเลยนะคะ เขามีขายอยู่จ้ามาจากเมืองไทยเลยค่ะ ในแถาเป่ามีขายเลยหรอ ขนาดมีขายในแถาเป่าแสดงว่า ชาเมก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะ จริง ๆ เรารู้สึกว่าอันนี้อ่ะเป็นแบบคนไทยไม่รู้อ่ะแต่คนจีนซื้ออ่ะเข้าใจไหม ก็คือมันเป็นของดีจากไทยที่คนจีนเขาชอบ อันนี้มันมีกี่ซูคะอันนี้เรียกว่าซูเหรอสูตรสูตรเออ มีกี่สูตรคะ เขามี4สูตรเลย ก็คือจะมีสตรอเบอรี่ที่หนีกินใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบว่าไบโอตินสีม่วงอันนี้ดูแลผมเดี๋ยวบอกกำลังจะมาแนะนำเหมือนกันในช่วงดูแลรักษาผมอะนะแล้วก็จะมีสูตรแบบเบอร์รี่รักษาตา รูปที่ทุกคนเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะ ก็คือรูปที่เพชรเป็นเวอร์ชันที่อยู่จีน เป็นเวอร์ชันหน้ากลม หน้าเป็นกระมังแบบที่แหวนเรียกฉัน พอหลังจากกลับจีนมาใช่ไหมคะ หลายคนก็สังเกตเห็นว่าหน้าเล็กลงอะไรเงี้ย เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะ หลักๆเลยน่าจะเป็นเพราะเราอ่ะ ปรับพฤติกรรมการกิน ตอนอยู่จีนอ่ะทุกคนเพชรกินเก่งมากจริงไม่ใช่ถามแวนดิ ค่ะ คือตอนนั้นกินแหลกมากทุกคน แล้วก็กินแต่ของมันๆทอดๆอะไรใช่ไหม แต่ว่าพอ กลับมาเมืองไทยอ่ะเป็ดก็ไม่ได้กินสิ่งเหล่านั้นแล้วทุกคนเข้าใจว่ามันไม่มีอ่ะมันไม่มีตัดพวกของมันของอะไรแบบนี้ออกไปอ่ะ มันก็เลยเหมือนแบบว่าค่อยๆ ลดหุ่นตัวเองลงมาได้ โครงหน้าก็เลยอาจจะชัดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนเรื่องหุ่นน่ะเอาจริงอ่ะเพชรเป็นคนที่ไม่ได้ควบคุมหรือว่าเคร่งกับตัวเองในเรื่องนี้มากนะ แต่แค่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ค่อยได้กินพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าอะไรที่มันจุกจิกมากอะไรเงี้ยค่ะด้วยสรีระของเพชรเองแล้วอะเป็นคนตัวเล็กที่แบบกินอะไรแล้วอะมันก็ไม่ได้ไปที่พุงเลย มันจะไปที่ขาหรือเหนียงมากกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วนี่ล่ะ ดูแลเรื่องหุ่นยังไงออกกำลังกายไหมก็คือเราต้องสอนนั่งเทียนใช่ไหมแล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาออกไปข้างนอก แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่นี่หนาวมากเลยอ่ะออกไปที่ไหนก็จะมีเตะหิมะ ก็คือออกกำลังกายอยู่ในห้อง แล้วก็ทำแต่โยคะค่ะโอเคมาถึงหมวดที่วออยากจะพูดมาก ๆเลย เพราะว่าวอเป็นคนที่สนใจในเรื่องนี้มาก ก็คือเรื่องของผมนั่นเองนะคะ ทุกคนจะเห็นว่าใน YouTube เพชรเนี่ยจะออกคลิปย้อมผมมาค่อนข้างบ่อย เพราะว่าเพชรเป็นคนที่แบบชอบเปลี่ยนสีผมนะคะ และทีนี้ค่ะพอเพชรย้อมสีผมบ่อยขนาดนี้ ก็จะมีคนถามเข้ามาอยู่ เหมือนกันว่าเพชรดูแลผมยังไง ทำไมถึงแบบไม่ได้ดูแห้งเสียขนาดนั้นเลย อะไรเงี้ยเพชรก็จะมาเล่าให้ฟัง หลักๆเลยค่ะ คนที่แบบกัดสีผมย้อมสีผมนะคะ ที่จะต้องทำเลยคือทำ ทรีทเมนต์ค่ะทุกคน ซึ่งการทำทรีทเมนต์เนี่ยก็เพชรก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบเนาะ แบบแรกก็คือไปทำที่ร้านนะคะ ไปทำที่ร้านเนี่ยเขาก็จะใช้ทรีทเมนต์ที่มีคุณภาพที่ดีมากเลยนะคะ แล้วก็มีทรีทเมนต์แบบหลายสูตรเนาะ บางที่เนี่ยเขาก็จะให้เราแบบไปนั่งในเครื่องอบใด ๆ บางที่ก็จะแบบว่าใช้ให้เรานอนบนเตียงแล้วก็ใช้เครื่องแบบพ่นพ่นออกมา มันจะมีหลายแบบแต่แต่ละร้านนะ โอ้ยทุกคนทำออกมาแล้วแบบผมดีผมนุ่มสางแล้วแบบ เฮ้ยไม่เหมือนกับตอนที่ฉันเพิ่งจะเข้าร้าน แต่ข้อ เสียก็คือราคามันจะค่อนข้างแพงนะคะ พอราคามันแพงใช่ไหมคะ มันก็เลยจะมีทรีทเมนต์แบบรูปแบบที่ 2 ก็คือการทำเองนะคะ ก็คือเราเนี่ยสามารถไปซื้อทรีทเมนต์จากในห้างอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ได้เลยนะคะ อันนี้เพชรถามมาจากช่างทำผมผู้เชี่ยวชาญเลยนะว่า เราจะต้องทำทรีทเมนต์กันบ่อยขนาดไหน เขาบอกว่าช่วงแรกอะต้องทำอาทิตย์ละ 3 ครั้ง แล้วหลังจากนั้นอะพอผ่านไปสักเดือน 2 เดือน เราค่อยลดเหลืออาทิตย์ละ 2 ครั้งแล้วเวลาหนีใช้ทรีทเมนต์หรือใช้ครีมนวดอะไรแบบนี้หนีต้องล้างให้สะอาดเลยนะ ถ้าเกิดไอสิ่งพวกนี้มันตกค้างอยู่บนหนังศีรษะของเราอะมันจะทำให้เราเป็นรังแคมันจะเกิดเป็นรังแคหรือจากรังแคไหมไอที่มันเป็นสีขาวๆอะ่ะไยเซอร์อะแบบปบเซอร์ที่มันจะ เป็นจุดจุดจุดจุดจุดอะอ๋อโถเชี่ย โถเชี่ย ใช่ เพราะฉะนั้นเวลาทำทรีทเมนต์หรืออะไรทุกคนต้องล้างออกให้สะอาดนะคะ บอกดูเป็นกูรูไหม อืมมีเป็นแบบมืออาชีพเลยนะ ใช่ไหมเนี่ยกำลังเพิ่งเปลี่ยนสีผมมาอีกเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนีเป็นไหมว่า เวลาหนีแบบหวีผมแล้วมากวาดพื้น อยู่ดีๆเส้นผมมาจากไหนก็ไม่รู้ แบบมาเป็นกองเลยอะไรเงี้ย หวอก็รู้สึกว่าจริงๆ สาวๆ หลายคนเนี่ยน่าจะต้องเจอปัญหานี้ที่แบบกวาดอยู่ดีๆโอ้ผมมาจากไหนเป็นกองเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันก็ไม่ได้แบบแก่ขนาดนั้นฉันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะหวอก็เลยแบบค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นในเรื่องของผมร่วงอะไรอย่างนี้ แล้วก็จะมาสู่สิ่งที่ฉันตื่นเต้นมากที่จะพูดต่อไปเพราะว่า ฉันจะได้กินแล้ว ตัวนี้นะคะนอกจากจะมีคอลลาเจนไตเปปไทด์ที่เหมือนเป็นเคราตินทำให้ผมสวยแล้วนะคะ สูตรนี้นะคะเขายังเพิ่มไบโอตินเข้าไปเต็มที่เลยนะคะ ตามที่ออยกำหนดมาให้เลย รวมถึงยังมีพวกสังกะสีโฟลิกวิตามิน B5 ด้วยนะคะ สิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะทำเข้าไปทำให้ผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย แล้วก็ผมเงางามด้วย เท่านั้นไม่พอนะคะ เขายังใส่อาหารผมเข้าไปอีกค่ะ ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะข้าวฟ่างเยอรมันนะคะสนหางม้ารวมถึง เมล็ดแฟลกซ์ด้วยนะคะ พวกสารสกัดธรรมชาติตรงนี้ค่ะ ก็จะช่วยให้ผมงอกใหม่ อ่า แล้วซึ่งผมที่งอกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นผมที่แข็งแรงเงางามด้วยนั่นเองค่ะ ในหนึ่งซองเนี่ยนะคะก็ให้วิตามินที่เป็นแบบอาหารผมมาถึง18ชนิดเลยด้วยกันเพชรจะชงดื่มอย่างนี้ทานวันละซองเลยนะคะ ทุกคน ช่วงนี้ก็จะกิน สูตรที่เป็นบำรุงผมบ่อยเพราะว่าทำสีผมบ่อยค่ะ อุ้ยรสบลูเบอร์รี่อร่อยตีจมูกมากเลยอะเพราะฉะนั้นหาอาหารเสริมมาเป็นตัวช่วยในการบำรุงเส้นผมอีกทางหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะ ถ้าไปทำทรีทเมนต์โอเค มันเห็นผมภายนอกว่ามันเงาสวยมันโอเคขึ้นไม่แห้งฟู แต่ว่าเราก็รู้สึกอยากจะดูแลจากภายในด้วยนะคะ ให้มันแบบทั้งดูดีเงางามแล้วก็ ไม่หลุดล่วงง่ายอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะไหนๆแล้วดื่มคอลลาเจนอยู่แล้วอ่ะลองมาอีกสักสูตรหนึ่งละกันก็เป็นสูตรไบโอตินสีม่วงตัวนี้นะคะ หลังจากทานมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเพิ่งจะไปทำสีผมมา แล้วพอมาหวีอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบ มันขาดร่วงพรุบติดหวีออกมาเหมือนเมื่อก่อน ขนาดนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วว่าถ้าทานไปต่อเนื่องเนี่ยน่าจะช่วยได้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะ ผมสวยคนก็สวยถามหนีเรื่องของเส้นผมบ้างดีกว่าหนีมีวิธีการดูแลเส้นผมอะไรยังไงบ้าง คือเราจะทาอ่ามันค่ะมัน น้ำมันอใช่ค่ะ คือเมื่อเราอ่ะสระผมเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเอาผ้าเช็ดตัวแบบนี้เลยทำให้มันแห้ง แล้วก็จะทามันพวกนี้แล้วก็ใช้เครื่องเป่าพร้อมนะลมที่แบบร้อนๆนน่ะแล้วก็ใช้ลมเย็นน่ะแห้งเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะก็จะทาน้ำมันอีกครั้ง ทำวิธีพวกนี้แล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรนะเออพร้อมของเราจะไม่ไม่เหมือนจะทำแบบเนี้ยจะไม่เหมือนแบบแบบเนี้ยแบบมันจะไม่ชี้ฟู ใช่ใช่ วันนี้นะคะเราสองคนก็เอาวิธีการดูแลตัวเองในแบบฉบับของเรามาฝากทุกคนนะคะ ซึ่งเราสองคนเนี่ยจะมีความต่างกันมากเลยเนาะ เพชรเนี่ยจะเน้นประโคมจากข้างนอกนะคะ แล้วก็ดูแลจากข้างในบ้างอย่างนี้นะคะ ส่วนแหวนเนี่ยก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติเนาะ แล้วก็เน้นดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอก ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์คนสองคนที่ต่างกันมากจริงๆ ถึงแม้ว่าเราอ่ะมีแบบวิธีการที่ดูแลตัวเองอ่ะต่างกันเนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเราสองคนอ่ะดื่มอันเนี้ยชาเม่ทั้งสองเลยนะอันนี้เรารู้สึกว่ามันแบบก็คือหาง่ายแล้วก็ทำง่ายแค่ชอมก็กินได้นะเนาะอร่อยด้วยก็ถ้าอยู่จีนอ่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ในถาบอกเลยนะคะ ถ้าเราสั่งแล้วเขาก็จะส่งมาให้เลยค่ะ มาจากเมืองไทยนะคะ แล้วก็ใครนะคะที่อยู่เมืองไทยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะ หรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เหมือนกันค่ะ อันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะคะในวันนี้ที่เราคุยถึงค่ะ ยังไงก็กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่ง ให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ คลิปนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบาย